ครับสวัสดีครับสวัสสวัสดีครับ ท่านผู้ชม วันนี้เราจะพาท่านไปที่ร้านอาหารเรยวนนะครับแรกข้าวกินหนึ่งก่อนครับแล้วก็บิดคันเร่งนะครับ นี่นะครับจากสารการจังหวัดเพชรบุรีนะครับ จะไปร้าน ก็เป็นร้านที่เปิดเปิดแล้วนะครับ หลังจากโควิดก็อยู่ใน สถานการณ์ที่พอจะ ควบคุมได้เราก็จะมี คนไปนั่งทานได้นะครับ แต่ ห้ามโทรจองนะครับ ต้องไปเองนะครับ จังหวัดพะเยาต้องไปเขาวังไปกรุงเทพไปบ้านแหลม ไปพระราชวังรามราชนิเวศนะครับ เราก็จะไปทางด้านซ้ายนะครับพระราชวังรามราชนิเวศนะครับ โรงเรียนปริยัติหลังสันนะครับ วัดคงคารามวรมหาวิหารนะครับ ด้านโน้นนะครับวัดคงคาราม Yeah. ที่เลี้ยวซ้ายก็ผ่านตลอดนะครับอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นแยกใหญ่พอสมควรมีสี่แยกแปลกๆเยื้องๆกันนิดหนึ่ง เศษเมืองเพชรบุรีจำกัดติดกับสถานีตำรวจทางหลวงนะครับนี่นะครับสถานีตำรวจทางหลวงสองกองกำกับการสังเพชรบุรีนะครับตรงนี้นะครับส่วนเลี้ยวขวาก็จะรอดใต้ทางด่วนแปลงเภอบ้านลาดนะครับรอดใต้ทาง ับดูตรงนี้ได้เป็นวงเวียนก่อนนะครับ ไปบ้านลาดเราต้องรอดไปครับ นี่นะครับ รอดไปทางนี้นะครับถึงแล้วนะป้ายเปยวน ไปอีกสามกิโลเมตรนะครับ จะถึงป้ายเปยวนป้ายทางเข้าเฉยๆนะครับ Mm. ก็อบตบ้านหม้อนะครับวัด านหม้อก็จะมีซอยบ้านหม้อหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนี่ แยกตรงนี้นะครับ น่าจะเลี้ยวไปเปยวนได้นะครับ เปยวนเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเปยวนเลี้ยวไปอีกนิดหนึ่งถึงแล้วนะครับนี่คือร้านเปยวนที่ดัง ๆนะครับ วนนะครับอาหารของเขาอร่อยบรรยากาศดีรสชาติถูกปาก ของคนหลายๆคนนะครับ จึงใช้บริการร้านเรยวน เป็นที่รับแขก